วัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องนายพิวัตรนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงวาวาพาทำวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปซื้อของหรือว่าซื้ออุปกรณ์ในการทำเค้กนะคะ แต่ EP นี้นะคะเราจะยังไม่ทำเค้ก เราจะพาทุกคนไปซื้อของก่อนนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็เราคุณแม่มานะคะ เพราะว่าคุณแม่พาย่าไปหาหมอนะคะ เดี๋ยวถ้าคุณแม่มาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปอยู่ในโรบินสันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรบินสันเป็นที่รร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปในโรบินสันกันเลยค่ะ ซึ่งของของเรานะคะอยู่ที่ชั้นสองนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าชั้นสองนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงชั้นสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูโซนอาหารกันนะ เอ้ยไปดูอุปกรณ์การทำอาหารกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อะไรก่อนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูอตะกร้าไปอัพตะกร้า ใช่ไหมเขามีตะกร้าไหมตะกร้าแบบไหน ที่ใส่ของอะเราได้ตะกร้าแล้วนะคะเราจะไปหาโซนนี้ซึ่งจะเป็นที่ตีไข่นะคะอันแรกแบบนี้อันเล็กไม่มีหรอแบบนี้อันเล็กไม่น่าจะมี นี่นะคะก็จะมาหาเงินไปเรื่อย ตอนนี้หนูได้อะไรแล้ววะ เราก็ได้แค่กระชอนกับที่ตีไข่นะคะ หรือว่าเรียกว่าะต้อนค่ะ ต้องมีผ้ากันเปื้อนไหมต้องมีสิคะ นี่นะคะแล้วก็จะมาหยิบแม่พิมพ์นะคะ เราจะเอานี้ไปด้วยนะคะ ราคา60บาทผ้ากันเปื้นน่ารักมากกี่บาทน่ารักมากนะคะทุกคน หยิบไปหนึ่ง นี่นะคะ60บาทเท่าไหร่นะ อาจจะหยิบไปหนึ่งนะคะ เราจะไปดูของต่อไปกี่อย่างแล้วตอนนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอย่างนะคะมาหาอะไร หาถ้วยตวงนะคะ มันต้องจำเป็นต้องมีนะ เราเอาอย่างอื่นตวงไม่ได้เหรอ อ่เราก็จะไปทำร้านกันแล้วนะคะมหมดงบสำหรับวันนี้แล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะคะ เป็นจ่ายสตางค์สตางค์ น่ารักมากเลยอ่ะดีิง่อมากนไปจ่ายตังค์ครับผม เราจะไปข้างล่างนะคะ เราก็ได้ซื้อของมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็ซื้อของเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไป เอาของขึ้นรถแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะ ก็หลังจากนะคะที่เราไปซื้อของมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เราก็มาอยู่บ้านนะคะ ตอนแรกนะคะเราก็ว่าจะไม่ทำนะคะ แต่ว่ามีคนให้งบนะคะ หรือว่าสนับสนุนให้ทำนะคะ เราก็เลย จะทำให้เขารับประทานนะคะ ซึ่งสปอนเซอร์ใหญ่ครั้งนี้นะคะ ก็คือนาาเลี้ยงดาสีนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาสอนทุกคนทำนะคะอ้อลืมบอกสำหรับงบนะคะ ที่ไปซื้อของมาในวันนี้นะคะ ก็หมดไป 500 บาทนะคะ ก็โอเคอยู่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขนมกันเลยค่ะ ซึ่งขนมที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าขนมแพนเค้กนะคะวันนี้นะคะเราก็มีลูกมือด้วยนะคะ ซึ่งแต่ก่อนนะคะได้เป็นแม่ของเรานะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะได้มาเป็นลูกมือของเราเป็นที่เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ ลูกมือนะคะวันนี้ โอเคนะคะ เราจะไปทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็แบบว่าเอาแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ เราก็เทใส่แบบถ้วยตวงจิ๋วๆอันนี้นะคะแล้วแต่นะคะ ว่าใครจะทำเยอะแค่ไหนเราต้องร่อนแป้งก่อนนะคะทาไม่ร่อนแป้งแป้งก็จะไม่ละเอียดนะคะไหนร่อนยังไงร่อนไงเพื่อตอนที่สองนะคะ ุกคนต้องทำให้แป้งละเอียดนะคะ ถ้าแป้งไม่ละเอียดมันก็จะแบบ แบบไม่เข้ากัน แล้วก็ใส่ลงไปเลย พอเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะทำการแบบทำแบบนี้นะคะ มันกระจายนิดนึงคุณค่ะ มนุษย์นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไข่ เราจะตอกลงไปในนี้เลยนะคะ เราจะให้ลูกมือนะคะ คนนะคะมาดูกันว่าจะหกไหมมาตอกใส่นะคะ ตอกสิคะ จะใส่ทั้งหมดนะคะ4ฟอง เสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาใส่นม นมจืดนะคะ แต่ถ้ามันไม่จืดก็ก็ใส่ได้ แล้วก็ใส่ลงไปนะคะ ใส่ให้หมดเลยนะคะทำไมมันเป็นผิดทำไม อบหวานหรือ ไม่ชอบหวานเลยนะคะ อุ้ยทำไมมันมันไม่ต้องตามใส่ขาวมันจะดีกว่า แต่ว่าเราใส่ไปแล้วนะคะ แล้วก็ใส่ไปให้หมดเลย ลูกค้ามา ลูกค้ามาลูกค้ายังไม่ได้ซักแพนมาีิ ผู้สนับสนุนคลิปนี้นะฮะคนนี้นะครับผมชื่ออะไรนะยานายเหลืองดาสีค่ะนายคุณนายสิเป็นนายบ่อาทวดค่ะ เป็นผู้สนับสนุน หลังจากกนดแป้งเสร็จนะคะ เราก็จะมาเอ่อเอาแป้งนะคะ ตักใส่นี้เพื่อที่จะทำเป็นลวดลายต่างๆนะคะเราจะมาตักใส่กันเลย การทำแพนเค้กเต็มตัวแล้ว เราต้องแบบมัน เอ้ย ขย่าก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันก็ว่าถ้าร้อนไหมเราจะลองบีบไปแค่เอาไม่ออก ไม่ออก เฮ้ย ทุกคนผิดแผนหรือเปล่ามันไม่ออก เราจะมาวาดรูปหัวใจกันก่อนนะคะ เราจะมาเริ่มทำกันเลย ไม่ออกลองอันนี้ดู ใช่ มันไม่ออกยตรงนี้นะคะ ก็เกิดเหตุการณ์ก็คือเรานะคะ ใส่อันนี้แล้วมันบีบไม่ออกนะคะไม่รู้ว่ารูตันหรือว่าแป้งของเราที่เราตีไม่ละเอียดเกินนะคะ เราก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นใส่ถุงแทน แล้วก็ตัดตูดถุงนะคะ แล้วก็ทำการบีบทำรูปต่างๆนานาที่เราอยากจะทำนะคะนะคะ เราก็จะมาเทแป้งใส่เลยนะคะ เราเทแค่แบบ นี้ก่อนนะคะ ไม่งั้นมันจะแบบทะลักหรือล้นแบบนี้นะคะ เราก็จะมาตัดมาเริ่มทำกันเลยค่ะ เราจะเริ่มทำเป็นรูปแบบหัวใจก่อนนะคะ ข้างนอกอย่างนี้มีได้นะคะ ชิ้นแรกแล้วก็จะแบบบงๆ ประมาณนี้ ไมละไมละจานด้วยค่ะมูจานให้หน่อย ได้ใจรูปหัวใจ ก็ได้อยู่นะคะแล้วก็จะเอาใส่จานนะคะ นี่เป็นแบบมือนะคะไม่ยอมมาช่วย ตอนนี้มันเป็นอะไรเนี่ย เหมือนลูกคนยืนแบบแบบเนี้ยแล้วก็ทำมือแบบแบบนี้นะคะเหมือนจะพุ่งไฟไปนะคะ แบบอ้ยเราลืมแซะทุกคน มันไม่ไหม้นะคะ มันจะแบบออกไม่ไหม้นะคะ แต่ว่ามันไม่เป็นรูปทรงดาวเลย แต่มันไม่ไหม้ แต่มันไม่ไหม้ สรุปมันไหม้หรือไม่ไหม้ มันไม่ไหม้ค่ะ นั่นแหละก็บอกว่าไหม้หรือไม่ไหม้ มันไหม้ไหม้ไหม้สรุปว่าไหม้หรือไม่ไหม้เนี่ย มันไหม้ค่ะ อ้าว ไม่เฉย สำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการทำแพนเค้กนะคะ ซึ่งออันนี้จะเป็นรูปทรงดาวนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะว่ามันจะอร่อยไหม อืมอร่อยลูกมือ ชิมเบิง เด็ดหัวเต่าไปแล้ว ผ่านค่ะ อร่อยที่สุดเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะ เราก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการทำแพนเค้กหรือว่าการไปซื้อของมาทำแพนเค้กนะคะ เดี๋ยว EP หน้านะคะ เราจะมาทำขนมอะไรเดี๋ยวรอดูนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่องนายอภิวัตนนะคะนายอภิพี่วัรยังเพิ่งเอาใหม่ก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปซื้อของมานะคะ เราก็นะคะเด็กเออ